การเรียบเรียงรายงานหรือบทความ ความหมายของรายงานหรือบทความ รายงาน หมายถึง การบันทึกผลงานจากการศึกษา ค้นคว้า หรือรวบรวมจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสดทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้า ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง แล้วนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อเรียบเรียงผลงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาจากสื่อต่าง ๆ ไว้ในตอนท้ายของเล่มที่เรียกว่าบรรณานุกรม บทความหมายถึง ผลงานเขียนที่มีการบันทึกเรียบเรียงข้อมูล จากการศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์ โดยนักวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง แล้วนำบทความที่ได้นั้น ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ โดยผ่านการตรวจพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาหรือสำนักพิมพ์ ที่มีความน่าเชื่อถือในสาขาวิชานั้น ซึ่งบทความแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ ลักษณะของรายงานหรือบทความที่ดี การทำรายงานหรือบทความที่ดีนั้นควรมีลักษณะดังนี้ เนื้อหาตรงประเด็นกับหัวข้อเรื่อง เนื้อหา มีความครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ตามขอบเขตที่กำหนด เนื้อหามีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือได้ เนื้อหา มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ เนื้อหามีตาราง ภาพ และแผนภูมิประกอบ เพื่อดึงดูดความสนใจ และให้ผู้อ่านมีความเข้าใจง่ายขึ้น การใช้ภาษาและสำนวนที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา รูปแบบการพิมพ์เนื้อหา มีความถูกต้อง สะอาด เรียบร้อย และเป็นระบบมาตรฐานการพิมพ์เดียวกันทั้งเล่ม ประโยชน์ของการทำรายงานหรือบทความ ประโยชน์ของการทำรายงานหรือบทความ มีดังนี้ ได้ฝึกให้มีทักษะการค้นคว้าความรู้ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ได้ด้วยตนเอง มีทักษะการอ่าน สามารถจับใจความ หรือสรุปประเด็นสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ ได้ฝึกการเขียนและการนำเสนอสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้อื่น ได้รับความรู้เพิ่มเติม ได้ทราบรูปแบบและวิธีการเรียบเรียงรายงานและบทความที่ถูกต้องตามที่กำหนด